บทที่ 2 การสร้างวัตถุสามิติ และการปรับแต่งรูปทรง เราจะศึกษากันเกี่ยวกับเรื่องของโหมดการทำงาน และการเลือกวัตถุ ศึกษาเกี่ยวกับการเลือก การตัดการวางรูปทรง modifier mirror boolean เราจะมาเวิร์กช็อปสร้างเก้าอี้กันครับ ฝึกปฏิบัติ สร้างและออกแบบเก้าอี้ สุดท้ายเราจะมานำเสนอผลงาน และอภิปราย